พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ผลิตภัณฑ์สูตรดมจากสารสกัดหอมแดงนาโน อาการคัดจมูกเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทำให้รู้สึกหายใจไม่สะดวก และยังมีผลกระทบรบกวนชีวิตประจำวันอีกด้วยครับ ใช่แล้วครับ ทีมนักวิจัยไทยจึงได้นำหอมแดงมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และการพกพาครับ ทีมวิจัยสวทช ร่วมกับ บริษัทอิงพาวจำกัดพัฒนาผลิตภัณฑ์หอมหอมใช้เทคโนโลยีระบบห่อหุ้มนาโน รูปแบบนาโนอิมมันชันซึ่งทำให้ลดกลิ่นฉุนของหอมแดง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการปลดปล่อย และลดการระคายเคือง ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อสัมผัสกับผิวบอบบาง หอมหอม ผลิตภัณฑ์สูตรดมจากระบบห่อหุ้มสารสกัดหอมแดง ช่วยบรรเทาหวัดคัดจมูก ทำให้หายใจโล่งสบาย ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ปราศจากกลิ่นฉุนของหอมแดง ใช้ง่าย เนื้อเจลซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว ไม่เหนียวเนอะหนะสะดวกต่อการพกพา วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช